สำหรับประโยค kapan dan di mana itu telah terjadi แปลว่า เมื่อไหร่และที่ไหนครับคำว่า kapan แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า dan แปลว่า และคำว่า di mana แปลว่า ที่ไหนคำว่า telah แปลว่า เป็นตัวบอกการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตแบบเดียวกับ have done ในภาษาอังกฤษคำว่า terjadi แปลว่า เกิดขึ้นสำหรับประโยค kemarin di Central Festival แปลว่า เมื่อวาน ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลคำว่า kemarin แปลว่า เมื่อวานคำว่า di แปลว่าที่สำหรับประโยค Baiklah, silakan isi formulir ini. แปลว่า โอเค กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้นะ ครับคำว่า Baiklah แปลว่า โอเค ตกลงคำว่า silakan แปลว่าการุณาคำว่า isi แปลว่า กรอกคำว่า formulir แปลว่าแบบฟอร์ม ในที่นี้คือใบแจ้งความ